รายการสายโวยเอพีวัสดที่ 29ทับหนึ่งนะฮะ วันนี้เราจะมาทำการรีแอคซีรีส์เรื่องหนึ่งเอ้ย เราไม่ได้ทำการรีแอคเราจะมาทำการเขาเรียกว่าอะไร เออแป๊บหนึ่ง ก็คือ เราก็จะมาทำการเกริ่นนำก่อนว่าซีรีส์นี้มีที่มาอย่างไร ที่มาคือออกซิเจนของเราเนี่ย มันมีการ มันอยู่เดียว ไม่ได้ มันเป็นธาตุอิสระ คือตระกูลแก๊สเฉื่อย แล้วก็ไอ้แก๊สพวกนี้มันไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ ได้ตามหลักการเคมี มันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ มันต้องไปจับพันธะ ทุกคนต้องจับพันธะหมด ทุกเรื่องนี้ก็เลยจะมีคู่ไงมันก็เลยต้องเกิดเป็นคู่มา มานิดนึงเว้ย ก็เลยทำให้เกิดซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมา My Oxygen เจนขึ้นมา นั่นเอง นะฮะ นะฮะเราก็เดี๋ยว เราก็จะไปแนะนะ คือเริ่มมาจากการที่ผู้ชายคนหนึ่งฝันร้าย นั่นคนหนึ่งฝันร้าย ฝันร้ายหนัก ฝันหนักมาก ฝันเป็น ก็คือไปเจอคนคนหนึ่ง ไปเจอคนคนหนึ่ง ไอ้ฝันร้ายเรื่องพ่อเรื่องนั่นเรื่องนี่จนไปหาเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อกริวเป็นพี่ปีสี่ก็คือคนนี้คนที่ฝันร้ายคือโซโล่นี่เองฝันแบบจากได้นมบุญก็เลยก็เลยอยากกินอะไรสักอย่าง ไม่ก็เลยกินกาแฟกับเค้กกับเคิร์ฟเค้กนั่นเอง ซึ่งเราก็ไม่รู้คืออะไร เราไม่เคยกินนั่นเองนะฮะก็ไปเจอก็ไปเจอเคร้านร้านหนึ่งเว้ยพี่กิว พี่ปีสี่เดือนเดือนคณะเหมือนกันไอเดือนมหาลัยกับเดือนมหาลัยปีสี่กับปีหนึ่งกันมาเจอกันเว้ยมันก็เลยทำให้เกิด เรือชัวเรือรักนั่นเองนะฮะงานเรื่องเราจะเป็นไงต่อ เราก็ต้องไปดูในเทปจริง นั่นเองนะฮะคุณพี่ ไปดูกันเลย ไปดูกันแนะนำตัวละครนะฮะเราก็อาจจะบังหน้านักแสดง ขอเอากล้องออกก่อน กล้องหน้าใหญ่ไหมนะฮะก็คือแนะนำตัวละคร คนแรกคือโซโร่คือผู้กำให้เกิดจุดเกิดเหตุขึ้นนะฮะจุดเกิดเหตุ ก็คือโซโล่คือรับบทโดยนัทสุพนัทนั่นเองลอวเราจะแล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่บอกไปต้นเรื่องก็คือไปเจอเพชรนั่นเองไอ้ไปเจอกิวก็คือเพชรรับบทโดยรับบทโดยเพชรไปเจอกันสองคนนี้ไปเจอจอยจอยกันนั่นเองนะฮะ แล้วก็มีคนคนหนึ่งก็คือแนชชี่ที่นั่งอยู่แนชชี่นี่แหละที่เป็นน้องเนี่ยก็คือเป็นขิมขิมนี่แหละรับบทเป็นขิมแล้วเป็นน้องน้องในร้านของกิว ก็เลยช่วยช่วยกัน ไปเป็นแบบ แอดมินแอดมินแอดมินกลุ่มวายแอดมินกลุ่มวายจนก่อเรื่องก่อราวมากมายเช่น ตั้งคนนี้เป็นกลุ่มกลุ่มไปโพสต์ว่าเอ้ยเป็นคู่กันแล้วก็ไปโพสคู่นี้ด้วยเนี่ย คู่ข้ามหัวเนี่ยเนี่ยนั่นคือ หมอเพิร์ดหมอเพชรกับหมอเพิร์ดเองโดยรับบทโดยการชลุดกับยูกินี่เองสองคนนี้ สร้างเรื่องจนเรื่องราวนี่จะบานปลายแค่ไหนนั้นเราต้องไปดูใน เอพิสซดสปอยไว้ได้ว่าเอพิสซดสองนั่นเองนะฮะ กับอีกคู่หนึ่งก็คือบอสกับภูคู่สองคู่นี้ ซึ่งบอสเนี่ยเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนซึ่งบอสที่นี่รับบทเป็นก้าเนี่ย เป็นเพื่อนกับโซโร่เนี่ย ซึ่งโซโร่เป็นคนบุคลิกเป็นคนที่ว่า ไม่กล้าสูงไม่ชอบสูงสิงกับใคร เป็นคนสังคมโลบแคบ และทำธุรกิจสีเทาสีเทาขึ้น แล้วก็มาเจอกิวกิวก็เป็นคนดีดีดีงามพระรามพระรามแปดกับเอ่อกับ แล้วก็มาเจอเร้วก้ามเนี่ยก้ามเนี่ยเป็นคนพูดเยอะ พูดเยอะพูดเจ็ดพูดจัง พูดจังเนี่ยไปแล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มาไปเจอภูพี่ของโซโร่นั่นเองนะครับพี่พี่พี่ลูกพี่ลูกน้องกัน ซึ่งนามคนไทโซนั่นเอง ไทโซบัวใหญ่นั่นเองนะฮะ พอฮอนอย่างนั้นปุ๊บ ก็เลย โดนแต่โดนโจรไงเลยแล้วก้าวก็ไปช่วยผูพอไปช่วยเสร็จปุ๊บ นาง ก็เอ้ยหญิงยัโสเป็นหญิงยัโสสไตล์คนรวยนเองสไตล์คนรวย ก็เลยทำให้เอ้ยจิ้นจิ้นจิ้นกันจิ้นกัน เรื่องเราจะเป็นไงก่อนนั้น เราก็ต้องไปชมกันในละคในซีรีส์เองนะจ้ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปชม เพลงประกอบละครกันเลยนะฮะคุณพี่ คนที่ใจไม่มีความว่างเปล่าันเป็นเป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องวใจดวงนี้ที่ใกล้จะตายจากใจที่ดูเก่าๆจะทำให้มีความหมายนี่มันเป็นของที่มัคอยเป็นทางเดิน

ฉันจำเป็นจะต้องมีเธอ You're my oxygen You're my oxygen You're my ฉันจำเป็นต้องมีเธอ เธอมาทำให้โลกม่ว่างเปล่าเธอพาฉันไปถึงว่างเงาต่อชีวิตที่ใกล้จะตายต่อลมหายใจที่เบามี่ตา ยืนไม่ครับถ้าเธอจะถาม ว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้ คนคนนี้ีเธอทุลงหายใจถามอะไรเธอก็หายไปนานฉันคงทมาดึงขาดดึงขาด 的回 là rất khó không mà ta cả hai tay rồi ta cùng với nhau hát say thơ đôi mắt thơ nước thơm mãi gần đây Call me her, you're my oxygen, you're my oxygen, you're my เองเราก็จบแล้วนะฮะ เราก็จะปล่อยไปดูกันดีกว่านะฮะ เราก็อินโทรมาเยอะแล้ว เราจะมีอินไลน์อินโทร เราจะไม่อินโทรนานเกินไป แล้วเราจะให้คุณไปดูบอดี้เอา ไปดูสรุปคอนเนอร์เกชันเอา เพราะว่าเราจะเกินว่า เป็นความรักระหว่างชายหนุ่ม หนุ่มสองคน บาริต้า กับอาริต้ากับเด็กกับคนคนหนึ่งที่ฝันร้ายบ่อยๆอะฮะ แค่นี้แหละนะฮะพบกับผมเดิมนี้สี่พยานได้ใหม่ในครั้งหน้า พบกับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบายโรยนี่เบงเบอร์